เรื่องที่2ค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจในบทนี้ interesting vocabulary จริงๆ แล้วคำศัพท์ที่อยู่ในบทนี้มีเยอะแยะมากมาย แต่อาจารย์จะยกตัวอย่างมาให้แค่ 4 หัวข้อค่ะ หัวข้อแรกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานอดิเรก หรือ hobby sport กีฬา คะสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันคำศัพท์แรกนะคะ ออกเสียงตามได้นะคะ playing chess playing chess คือการเล่นหมากรุกหรือหมากฮอสนะคะคำที่สอง playing football playing football เล่นฟุตบอลนั่นเองค่ะ ต่อไป reading books reading books อ่านหนังสือ playing guitar playing guitar เล่นกีตาร์นะคะสำหรับคนที่ชอบเล่นดนตรี โอเค ต่อไป listening to music listening to music บางคนก็ชอบฟังเพลงเนาะอารมณ์สุนทรีนะคะโอเค ต่อไป drawing drawing การวาดภาพนะคะหรือว่าเขียนเป็นศิลปะนะคะต่อไป skating skating เล่นสเก็ตนั่นเองค่ะ ต่อไป painting การวาดภาพนะคะ painting จะคล้ายๆกับศิลปะ และคำสุดท้าย collecting coins collecting coins ค่ะ คือการสะสมเหรียญ และคำสุดท้าย watching TV watching TV ดูทีวีค่ะ คำศัพท์ต่อไปนะคะ ในหมวดของอาหาร โอ้แน่นอนเรื่องอาหาร อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วในเรื่องการกินนะคะ โอเค คำศัพท์คำแรกที่อาจารย์เนี่ยจะสอนเราก็คือ Coke Coke นี่คือน้ำอัดลมค่ะ ต่อไปช็อกโกแลตช็อกโกแลตออกเสียงแค่สองพยางเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสามพยางก็จริงแต่เวลาออกเสียงให้ออกเสียงรวบค่ะ ถ้าเราไปพูดคำว่าช็อกโกแลตอันนี้เขาจะไม่เข้าใจโอเคนะคะอ่ะ again อีกครั้งช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอเคค่ะ ต่อไปคุกกี้คุกกี้อันนี้คือขนมนั่นเองค่ะ คุกกี้นะคะอย่างที่เราชอบกิน ต่อไปค่ะแซนด์วิชแซนด์วิชแซนด์วิชนะคะ ต่อไป corn corn ข้าวโพดค่ะคำศัพท์หมวดต่อไปจะเป็นภาพยนตร์ค่ะ หรือ movie movie ภาพยนตร์ที่เราสนใจนะคะ ก็จะมีหลายประเภทเลย อาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะประเภทแรก comedy comedy เป็นภาพยนตร์ที่แนวตลกขบขันค่ะหัวเราะเฮฮานะคะต่อไป action action เป็นหนังประเภทบู๊ล้างผ่าเลยค่ะต่อสู้นะคะต่อไป science fiction science fiction หรืออีกศัพท์หนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือ sci-fi นั่นเองที่เราเรียกกันก็คือเป็นแนวจินตนาการที่อยู่ย่านอวกาศนะคะ แนววิทยาศาสตร์นั่นเอง ต่อไป fantasy fantasy เป็นหนังที่จินตนาการมีเวทมนต์เสกนู่นนี่นั่น ปุ๊บ ปั๊บ นะคะ โอเค นี่คือ fantasy ต่อไป horror horror หรือ thriller thriller คือหนังสยองขวัญระทึกขวัญอุ้ยน่ากลัวมากเลย โอเค ต่อไปดราม่า ดราม่า อันนี้แนวเศร้านะคะลันทดชีวิต โอ้ยชีวิตฉันเศร้าเหลือเกินคำต่อไป tragedy tragedy คือหนังโศกนาฏกรรมจบไม่สวยค่ะ และต่อไป animated animated หนังที่เกี่ยวกับการ์ตูนนั่นเองค่ะต่อไป musical musical เป็นภาพยนตร์ประเภทที่ร้องเพลงไปด้วยและเต้นรำไปด้วยค่ะ อย่างเช่น Beauty and the Beast โอเคต่อไป documentary คำสุดท้ายนะคะ documentary เป็นหนังภาพยนตร์ประเภท สารคดีค่ะ ที่มีความรู้นั่นเองคำศัพท์หมวดต่อไปของ interesting thing นะคะ คือภูมิอากาศค่ะ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า weather weather นะคะ มาดูกันว่าคำศัพท์ในเกี่ยวกับภูมิอากาศมีอะไรบ้าง คำแรกค่ะ sunny sunny คือแดดจัดนั่นเองค่ะ ต่อไป rainy rainy มีฝนค่ะ windy windy มีลม rainbow rainbow รุ้งกินน้ำ คำต่อไป snowy snowy ทันไหมคะ อันนี้คือหิมะค่ะ storm storm อันนี้คือพายุ นะคะ cloudy cloudy อันนี้คือมีเมฆค่ะ ต่อไป clear clear คือแจ่มใส คำศัพท์ต่อไป temperature temperature คำนี้นะคะ นิดนึงค่ะ ก็คือต้องออกเสียง temperature แปลว่าอุณหภูมิ และคำสุดท้าย forecast forecast คือการพยากรณ์อากาศ นั่นเองค่ะ ค่ะ และหมวดคำศัพท์สุดท้ายนะคะ คือเกี่ยวกับ subject subject คือวิชา วิชาที่เราเรียนในปัจจุบันนี้นะคะ ที่หลัก ๆ เลยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ คือ วิชาแรกค่ะ language language คือภาษา ต่อไป science science วิทยาศาสตร์ ต่อไป music music ดนตรี ค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจนะคะ ต่อไป history history ประวัติศาสตร์ค่ะคำนี้อาจารย์ขอเน้นนิดนึง อ่านว่า history นะคะ ไม่ history นะ คนต่างชาติจะไม่เข้าใจคำนี้นะคะ ถ้าเราพูดเสียงว่า history เพราะฉะนั้นเป็น history เน้นอีกครั้งนะคะ history โอเค very good ต่อไป biology biology ชีววิทยาค่ะ คำต่อไป literature literature วรรณคดี ต่อไป geography geography ภูมิศาสตร์ ต่อไป maths maths คณิตศาสตร์ค่ะ physical education physical education หรือตัวย่อว่า PE ที่เรารู้จักกันก็คือพละนั่นเองค่ะ และคำสุดท้ายฟันขอฝากไว้นะคะ art art วิชาสุดท้ายค่ะคือศิลปะ เป็นไงบ้างคะ ได้ฝึกออกเสียงคำศัพท์ไปทั้งหมดแล้ว 5 หมวดนะคะ คำศัพท์เหล่านี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้เป็นเพียงแค่เล็กน้อย ยังมีคำศัพท์อีกมากมายเลยนะคะ ซึ่งอาจารย์จะแทรกไว้ใน textbook ค่ะ